พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเอส 2018 ประเทศไทยก้าวไกลหน่วยงานวิจัยใช้ได้จริง ตอนนี้ประเทศไทยกำลังก้าวไปด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศนะครับ หลายหน่วยงานก็เริ่มนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมความแข็งแกร่ง ให้กับธุรกิจนะครับ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวติ้งไม่ควรพลาดงานนี้ครับ สวทชจัดงาน n e x t e c h s 2018 ประเทศไทยก้าวไกลโดยงานวิจัยใช้ได้จริงเป็นงานประชุมวิชาการที่รวบรวมผลงานของนักวิจัย และการนำเสนอเทคโนโลยี ด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวติ้งที่จะช่วยตอบโจทย์ประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างก้าวกระโดดด้วยงานวิจัยที่หนุนการขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่ไทยแลนด์4.0 แสดงผลงานการพัฒนาประเทศใน 4 ด้านคือ วิทย์แก้จนวิทย์สร้างคนวิทย์เสริมแกร่งและวิทย์สู่ภูมิภาคมีหัวข้อสัมมนาที่น่าติดตามเช่น AI จะปฏิวัติประเทศไทยได้หรือไม่โอกาสใหม่ และข้อท้าทายของการจัดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทย ด้วยคลิปไลฟ์สู่คิกสตาร์ทอัพไอโอทีก้าวต่อไปของการศึกษาไทยสู่ตลาดยุค 4.0 มาร่วมชมผลงานและร่วมเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจเพื่อจับมือพัฒนาผลงานของไทยไปพร้อมกับเราในงาน n e t t e c h a g e 2018 25 กันยายน 2561 ลงทะเบียนร่วมงานที่ www.nectech.or.th/ace 2018